Thank you. ประโยชน์ของอินโฟกราฟิกในด้านการศึกษา มีดังต่อไปนี้ อินโฟกราฟิก ใช้การอธิบายเนื้อหาด้วยภาพ แผนภาพชาร์ตกราฟ ตารางเป็นสำคัญ จึงสามารถทำให้คอนเซปต์หรือสิ่งที่เป็นนามธรรมมีความเป็นรูปธรรม ผู้รับสารเข้าใจได้ง่าย และรวดเร็ว ทำให้ลดความผิดพลาดในการสื่อสาร และลดเวลาของผู้เรียนในการทำความเข้าใจเนื้อหา นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเจตคติ เพราะอินโฟกราฟิกสามารถกระตุ้นความคิดเห็นของผู้เรียน ให้อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ เช่น อินโฟกราฟิกรณรงค์ให้วัยรุ่นไม่คิดที่จะสูบบุหรี่ โดยนำเสนอถึงพิษภัยที่จะได้รับจากการสูบบุหรี่ ดึงดูดและเร้าความสนใจของผู้เรียน ด้วยภาพกราฟิกที่มีการนำเสนอเนื้อหาสั้น กระชับ และสวยงาม เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ผ่านภาพ ผู้เรียนเกิดความแปลกใหม่ และมองเห็นความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ ผ่านการออกแบบข้อมูลและสารสนเทศ